โอเคอยู่ย่างเกมไส้อยู่ของเรานะเพื่อนวันนี้พกทุนมาที่ 1,000ครับผมขอเบ็ด15ก่อนดีกว่ามาหัวไปก่อนเลยเป็นหลักเทอร์โบดีกว่าไม่ไม่ทันใจครับ ไส้อั่วไส้ตันไส้เน่าเอาหน่อยเพื่อนรักไอเอ้ยสเก็ตเตอร์มาปับปับปับปับปับปับปับปับดึงลงมาเพื่อนดึงลงมาเดี๋ยวเบรกอี ยักโอเคมาก่อนเลย ผมนี่ยืนขึ้นเลย มาดิเปิดสวยๆนะลูกพ่อฮัลโหลฮัลโหลคิตตี้อยากมาเซ็ตหยอนะเซ็ตหยอสุดต่อซีมอสองใส่ไข่อะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยวายไปไหนก่อน เร็ววายมารัวก่อนเร็ว เพื่อน โอเค มาก่อนบวก2 Speed Space สวยครับ สวยดีน้อง นี่ก็สวยดีน้อง น้องพอโอเค ไปเก็บวายไปก่อนลูกสื่อปล่อยไก่ สวยงามพระรามแบบเพื่อนซื้อหอคงมาดีผาไปบวกอีกห้าหมุนไปบวกสองหมุนเฮโรมา หางใบเท่าไหร่ครับ ขอนั่งหนักหน่อยเพื่อน big big and the big big back and the back back back and the jingle bell อีกอะไรของกูวะ เอ้ย สเก็ตโหยสเก็ตเตอร์รอบนี้มันหยาบแน่เลยเพื่อนจิงกระเบลจิงกระเบลจิงกระเบลล่ะโอเค รู้เรื่องมีเหลืองสองห่อโอ้โห หยาบ อย่าพรามสามหกสามครับผมเซ็งเลยเฮ้ยมาแก้ตัวใช่ไหมเพื่อนรัก มาแก้ตัวให้พ่อหน่อยลูกอ้ไอ้ไอ้ไอ้โอเค มาดีเปลี่ยนสิบห้านะ ต้องมีอย่างร้อยพันห้าดิเพื่อนร้อยเท่า โอเค เปิดสวยๆครับผมมาก่อนเลยเพื่อนปางไปดิสวยเปิดดีเปิดดี เปิดดีๆอย่างนี้ ไปก่อนอุ้ยเจ็บรอยไก่เต็มคอแล้วเต็มแข้งบิ๊กวิมไหมโอ้ไม่ถึงหลัง โอเคครับ สวย สวยงามจิงกระเบลจิงกระเบลจิงกระเบลล่ะเท่าไหร่หนึ่งสองห้าวิ่งอย่างนี้มีซัมติงแน่นอนครับ มีโอกาสถึงนะ มีโอกาสหมดอะคือแบบว่าวายล็อกเต็มหน้าเพื่อน บอกเลยครับ เอาหน่อย เอาหน่อยนะ ลูกเสือบอลกายเต็มคอรดเต็มแก๊งผากไม่ดีเท่าไรจ้าลูกจ้าจะหูยห้าห้าสามศูนย์ู้มาดิเพื่อนถึงแน่นอน ถึงแน่นอน อีกสองตัว อีกสองโอเค มาดิครับ เหลือเจ็ดหมุนเอาหน่อยลูกชายพ่อ ขอเต็มหนึ่งเดียวพออะไรก็ได้โอเคสองตัว ไวส์สมารกวายส์วายส์วายเพื่อนวายส์สวยหนึ่งสามเก้าอ่ะเฮ้ยวายหน่อย เร็วขาดสองตัวครับ เอาเพื่อนเอา เอามา โอ้ยมาหน่อยโหไม่มาแน่จบแล้ว เสร็จแล้วเขาได้ก่อเจอไหมโอ้โห ไม่ลงว่ะอุ้ยมาดีเต็มข้อรอเต็มแขนครับผมอุ้ยมาดิครับ วายล็อกตัว อะไรก็ได้ขอให้มา ดิเพื่อนรัก อุ้ยเฮ้ยกูผางไม่ดีเออสามมันสี่จิงกระเบลจิงกระเบลจิงกระเบลล่ะ สวยงามเพื่อนเลิกอุ้ย โหดมาก เท่าไหร่ครับไม้นี้โอ้โหห้าพันสองแก้ตัวได้ดีครับ โอเคเลิกเลยเพื่อนโอเคครับผม หูเบียดสิบห้าอีกนะ ได้ห้าพันสองครับ โหดจัดเพื่อน โอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งกล่องแก้วจุกรูให้ด้วยครับผม ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ฮายองอาเซโยครับผม บ๊ายบาย อ่ะไอ